存在。 วพห้าหกห้าเก้าหกนะครับผมเพชรบุรี อีสุสุดีแวนนะครับผมขอกระพความกรุณา ขยับรถด้วยแล้วกันนะครับ ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้สนุกกันต่อแล้วกัน นะครับผม ช่วงนี้เชิญ ามาเพียงพอสัญญาไว้ลืมกันไว้คงเทพชน คนเล่นสุขคายควายควายสำลาชาจนเล่นแต่ควายควายควายพูดตายตายตายเธอต้อจำไม่ได้สู้ตัวควายช่วยน้ำควายช่วยพี่ลาที่ควายช่วยพี่หัดควายช่วย